ในสัปดาห์แรกของการเรียนรู้รายวิชานี้นะคะ เราจะศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะ ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หัวข้อย่อยตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นนะคะสำหรับหัวข้อย่อย หัวข้อแรกของสัปดาห์นี้ก็คือ หลักการและกระบวนการออกแบบ โดยนักศึกษาจะได้ทราบถึงแนวโน้มและความสำคัญของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยละคะ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร รวมไปถึงในเรื่องของหลักการ กระบวนการ หรือขั้นตอนของการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะ ว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มศึกษาหัวข้อแรกกันเลยนะคะ เป็นเวลาเกือบ 50 ปี แล้วใช่ไหมคะ ตั้งแต่ที่อินเทอร์เน็ตได้ถือกำเนิดขึ้นมาครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทางด้านการสื่อสาร เพราะระบบอินเทอร์เน็ตทำให้คนทั้งโลกสามารถสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะคะ โดยที่ไม่เสียเวลาในการเดินทางนะคะ อีกทั้งระบบอินเทอร์เน็ต เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั่วโลกให้เป็นเครือข่ายเดียวกันนะคะ กำเนิดของอินเทอร์เน็ตเองเป็นจุดสำคัญที่ทำให้โลกการค้าอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนแปลงไปนะคะ องค์กรธุรกิจต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลข่าวสาร ดังคำกล่าวที่ว่า information is power นะคะ ใครมีข้อมูลข่าวสารมากก็จะมีพละกำลังมากไงล่ะคะผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆนะคะหันมาร่วมมือทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะคะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า EDI ซึ่งย่อมาจาก Electronic Data Interchange ไงล่ะคะ ซึ่งจุดเริ่มต้นของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 1970 หรือประมาณปี พศ 2513 นั้น มีผู้ประกอบการธุรกิจหรือบริษัทขนาดใหญ่รวมทั้งสถาบันการเงินต่างๆ ได้ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรกนะคะ ในรูปแบบที่เรียกว่า ระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกว่า EFT นะคะย่อมาจาก Electronic Fund Transfer นะคะจากนั้นก็ได้ขยายตัวจากเดิมที่มีเฉพาะในเรื่องของระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการส่งข้อมูลแบบอื่นๆเพิ่มขึ้นนะคะ แล้วความหมายที่แท้จริงของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คืออะไรนะคะหลังจากที่มีคำว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-commerce เกิดขึ้นในโลกนะคะก็มีหน่วยงานชั้นนำหลายแห่ง ระดับโลกนะคะ รวมไปถึงนักวิชาการหลายท่าน ได้กำหนดนิยามความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เอาไว้นะคะ อาทิเช่น WTO นะคะ ได้กล่าวว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะคือการผลิต การกระจาย การตลาด การขายหรือการขนส่งผลิตภัณฑ์ และบริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะสำหรับนักวิชาการไทยนะคะของไทยเนี่ย ครูขอใช้คำนิยามของรองศาสตราจารย์ ดรทิพวรรณหล่อสุวรรณรัตน์นะคะ ซึ่งได้กล่าวว่า พาณิชย์เอทนิกหมายถึงการทำธุรกรรมทุกรูปแบบโดยครอบคลุมถึงการซื้อขายสินค้าหรือบริการ การชำระเงิน การโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะ จะเห็นได้ว่ารูปแบบและแนวคิดการทำธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปมากนับตั้งแต่มีคำว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กำเนิดขึ้นมานะคะ ถ้าจะขอถามว่านักศึกษารู้จักหรือไม่คะว่าบุคคลที่ปรากฏในภาพนี้คือใครคะ ถ้ายังตอบไม่ได้นะคะว่าเขาเป็นใครขอแนะนำว่าให้กลับไปทบทวนใหม่ดีไหมคะ ว่าควรจะเรียนวิชานี้ต่อดีหรือไม่คะเดินคอมเพนค่ะ เพราะครูเชื่อว่าหลายคนรู้จักชื่อของบุคคลในภาพนี้เป็นอย่างดีว่าเขาเป็นใครเขาน่าจะอยู่ในลิสต์รายชื่อฮีโร่ในใจของใครหลายๆ คนด้วยใช่ไหมคะ เขาก็คือแจ็คหมาผู้ก่อตั้งบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปนะคะซึ่งเป็นบริษัทเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซรายแรก ๆที่เกิดขึ้นในโลก และปัจจุบันนะคะ นอกจากจะเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดในจีนแผ่นดินใหญ่แล้วนะคะ อาลีบาบากรุ๊ปยังได้ยกระดับกลายเป็นผู้นำระดับโลกของการทำธุรกิจในรูปแบบของการค้าออนไลน์ โดยอาลีบาบากรุ๊ปได้มีการแบ่งการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซผ่านทาง 3 เว็บไซต์ใหญ่ๆ ซึ่งมีแนวคิดที่แตกต่างกันนะคะ โดยจะขอเริ่มจาก alibaba.com นะคะ ที่มีตัวเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเหมาะสำหรับบริษัทต่างชาติไงล่ะคะในการที่จะเข้ามาดิวซื้อสินค้าโดยตรงจากโรงงานต่างๆ ในประเทศจีนไงล่ะคะ ถัดมาเป็น เว็บไซต์เถาเป่า .com นะคะ เป็นเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับใครก็สามารถลงขายสินค้าได้ที่นี่ค่ะ โดยตัวเว็บไซต์จะเป็นภาษาจีนไงล่ะคะ สุดท้ายเป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อภาษาจีนว่า t i a n m a o c o m นะคะ เป็นเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรองรับภาคธุรกิจ หรือแบรนด์ดังๆต่างๆ ให้สามารถเปิดร้านค้าขายสินค้าได้ที่นี่ไงล่ะคะ โดยจะใช้วิธีการเรียกเก็บค่าบริการรายปีและค่าเปอร์เซ็นต์จาก ยอดขายสินค้าที่ได้ไงล่ะคะ เราลองมาวิเคราะห์ว่าทำไมธุรกิจของแจ็คหมาต้องมีการพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมามากกว่าหนึ่งเว็บไซต์คะคำตอบก็คือเขาพยายามออกแบบเว็บไซต์ ให้ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมคะ ตัวอย่างของ Alibaba Group ทำให้เราเห็นว่า รูปแบบและแนวโน้มของการทำธุรกิจหลายอย่างที่อุบัติการเกิดขึ้นในโลกนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปนะคะ ซึ่งแนวคิดของการทำเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใหญ่ๆในโลก ไม่ว่าจะเป็น Amazon, eBay หรือ Alibaba ต่างก็ใช้หลักการในการนำผู้ผลิตและผู้ขายมาเจอกับผู้บริโภคผ่านทางโลกออนไลน์ไงล่ะคะ ซึ่ง a ลีบาบา Group ของแจ็คหม่านั้นเป็นแหล่งค้าปลีกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ไม่มีสินค้าเก็บไว้ในสต็อกของบริษัทเลยใช่ไหมคะ ปัจจุบัน a ลีบาบา Group เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกนะคะ เท่ากับมูลค่าของอเมซอนรวมกับมูลค่าของ eBay ทีเดียวนะคะ เรามาทำความรู้จักการทำธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบใหม่ๆ ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการนำเอาเทคโนโลยีก้าวล้ำมาใช้บวกกับเทรนของธุรกิจในอนาคตควบคู่กันไปนะคะ ตัวแรกรู้จักไหมคะ ตัวแรกก็คือ Airbnb ไงคะ ซึ่งเป็นบริษัทจัดหาห้องพักที่ใหญ่ที่สุดในโลก เชื่อหรือเปล่าคะว่า Airbnb เป็นบริษัทที่ไม่มีห้องพักเป็นของตัวเองเลยนะคะ หรือ อันที่สองรู้จักไหมคะ Uber ไงคะ เป็นบริษัทแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นเดียวกันนะคะ แต่ก็ไม่มีรถเป็นของตัวเองสักคันหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะ จากที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นนะคะ นักศึกษาจะเห็นได้ว่าแนวคิดในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมาก จะขึ้นอยู่กับว่าเรามีไอเดียหรือความคิดสร้างสารรค์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างใดแล้วก็นำแนวคิดเหล่านั้นมาทำให้เป็นไปได้นะคะว่ามันสามารถเป็นไปได้จริงหรือไม่ เพราะฉะนั้นการมีร้านค้าเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอต่อไปอีกแล้วนะคะ เราจำเป็นต้องมีเครื่องมือหรือช่องทางในการสื่อสาร ที่จะทำให้สามารถรองรับในเรื่องของการส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราไปถึงมือลูกค้าได้อย่างง่าย แล้วก็สะดวกรวดเร็วด้วยใช่ไหมคะ ซึ่งนั่นก็คือการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมา ทำไมเราต้องสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาล่ะคะ เพราะจริงๆ แล้วในการทำเว็บไซต์ขึ้นมานั้น แต่ละเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์และเหตุผลหลายประการค่ะ อาทิเช่น เพื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อขายสินค้าและบริ ริการเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ หรือเพื่อแข่งขันกับเว็บไซต์อื่นที่บริการในแบบเดียวกันกับเรา เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้านะคะ ซึ่งแนวคิดและเป้าหมายของการพัฒนาเว็บไซต์ ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะคะ จากเดิมมุ่งเน้นที่การพัฒนาเว็บให้ดี มีประโยชน์ เพื่อแข่งขันกับเว็บไซต์อื่น ที่ให้บริการแบบเดียวกัน รวมทั้งเพื่อสร้างความได้เปรียบให้เหนือกว่าเว็บไซต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตอีกด้วยใช่ไหมคะ แต่ปัจจุบันจะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญอย่างมากกับ การสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ และจะทำอย่างไรให้เขากลับมาใช้บริการของเราอีกในอนาคตนะคะ ดังนั้น การสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงจำเป็นต้องได้รับการออกแบบอย่างมีคุณภาพเพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้อยู่กับเว็บไซต์ของคุณตลอดไปนะคะ ในหัวข้อถัดไปนักศึกษาจะได้ศึกษากันต่อเลยนะคะว่า มีหลักการและกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างไรบ้างค่ะ